Apple Watch สามารถใช้รับสายการโทรผ่าน Line แล้วก็ Facebook Messenger ได้หรือไม่ และอีกหนึ่งคำถามครับ Apple Watch Series 6 นั้นจะเปิดตัวเมื่อไหร่ นี่คือคำตอบนะครับ าตอบในข้อสงสัยแรกนะครับ เกี่ยวกับการใช้ Apple Watch ในการรับสาย สามารถใช้รับสายการโทรผ่าน Line แล้วก็ Facebook Messenger ได้หรือไม่คำตอบก็คือไม่สามารถที่จะรับสายได้นะครับสำหรับการรับสายโทรเข้าโทรออกนั้น Apple Watch สามารถทำได้เพียงการโทรเข้าผ่านทางเครือข่ายเซลูล่านะครับผ่านทางเบอร์มือถือช่องทางเดียวเพียงเท่านั้นครับ ถ้าเป็น Apple Watch รุ่นที่ใช้สัญญาณเซลูล่านะครับเราสามารถที่จะทำได้โดยตรงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรเข้า โทรออกผ่านตัวเครื่องได้เลยนะครับในส่วนของทาง Line แล้วก็ Facebook นั้นทำได้แค่เพียงการแจ้งเตือนเท่านั้นแจ้งเตือนบอกว่ามีคนโทรเข้ามาผ่านทาง Line เท่าที่ผมใช้งานมามันก็จะมีปัญหาบ้างนะครับว่าคนที่กำลังโทรเข้ามาผ่านทาง Line นั้น วางสายไปก่อน เราถึงจะเห็นการแจ้งเตือนขึ้นมา ซึ่งมันก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะตรงจุดนี้มันไม่ขึ้นแบบเรียลไทม์ส่วนการรับส่งข้อความนั้นสามารถทำได้เช่นกัน ครับเมื่อมีคนส่งไลน์มาหาเรา เราสามารถที่จะเปิดดูข้อความไลน์ผ่านทาง Apple Watch ได้ สามารถที่จะตอบกลับได้ครับ ส่งข้อความกลับไป ข้อความมันจะมีข้อความแบบรวดเร็วที่เราสามารถตั้งเอาไว้ได้นะครับว่าเป็นข้อความสั้น ๆ แบบไหนบ้าง หรือเราอาจจะส่งเป็นสติ๊กเกอร์ หรือจะส่งเป็นอีโมจิตอบกลับไปก็ได้นะครับ นอกจากนี้เรายังสามารถบันทึกเสียงแล้วก็ส่งกลับไปได้ด้วยนะครับ มาในฝั่งของแอปพลิเคชัน Facebook Messenger บ้างครับ ถ้ามีคนโทรเข้าผ่านทาง Facebook Messenger ที่แอปพลิเคชัน Messenger บน Apple Watch ครับจะมีการแจ้งเตือนขึ้นมาเช่นกันว่ามีสายกำลังโทรเข้ามานะครับแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะกดรับแล้วก็พูดคุยผ่านทาง Apple Watch ได้ ยังไงเราก็ต้องกลับมาที่ตัว iPhone เพื่อทำการรับสายเหล่านั้นนะครับการส่งข้อความของ Facebook Messenger ก็จะเป็นลักษณะที่คล้ายๆกันกับทาง Line นะครับเมื่อมีคนส่งข้อความมาทาง Messenger Apple Watch ก็จะ จ้งเตือนเช่นกัน แล้วก็เราสามารถที่ตอบกลับไปได้ นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ dictation ด้วยนะครับที่เราจะสามารถใช้เสียงในการพิมพ์ได้นะครับ ทั้งนี้ก็ยังรองรับภาษาไทยด้วยนะครับ เวลาที่เราตอบข้อความสั้น ๆ กลับไปก็จะเพิ่มความสะดวกค่อนข้างที่จะง่ายนะครับ มาส่งท้ายกันด้วยคำถามนี้ครับว่า Apple Watch Series 6 นั้นจะเปิดตัวเมื่อไหร่ ณ ปัจจุบันตัวที่ใหม่สุดคือ Apple Watch Series 5 ซึ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนกันยายนปี 2019 ดังนั้นครับถ้าไล่ตามไทม์ไลน์ Apple Watch Series 6 หรือว่า Apple Watch ปี 2020 ถ้าจะมีการเปิดตัวจริงๆ ก็จะเป็นช่วงเดือนกันยายนของปีนี้นะครับ แล้วก็ถ้าจะเข้ามาขายในประเทศไทยกำหนดการทั่วๆ ไป ก็จะอยู่ช่วงเดือนตุลาคมเป็นต้นไปนะครับ ถ้ามีความคืบหน้าเกี่ยวกับ Apple Watch Series 6 นะครับเราจะนำมาอัปเดตให้ทราบกัน อย่างต่อเนื่องนะครับ และเช่นเดิมครับถ้าหากไม่อยากพลาดข่าวสารในวงการของ Apple อุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น iPhone iPad Apple Watch หรือว่าเครื่อง Mac ก็ตามนะครับ อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ที่ช่อง iMod Official ของพวกเรานะครับ ผมต้อม iMod ขอตัวลาไปก่อนในคลิปนี้ไว้เราพบกันในคลิปหน้าอย่างแน่นอน สวัสดีครับ